สำหรับประโยค Apakah Anda mempunyai voucher pemesanannya คำว่า Apakah เป็นคำที่ใช้ในประโยคคำถามที่ต้องการคำตอบว่า ใช่ไม่ใช่สำหรับประโยค Apakah Anda mempunyai voucher pemesanannya คำว่า Apakah เป็นคำที่ใช้ในประโยคคำถามที่ต้องการคำตอบว่า ใช่ ไม่ใช่คำว่า pemesanannya แปล คำว่า mempunyai แปลว่า การจองสำหรับประโยค iya ini vouchernya แปลว่า นี่คือใบจองออนไลน์ คำว่า ini แปลว่า นี่คือ คำว่า vouchernya แปลว่า ใบจองนั้น